วัสดีค่ะ ผู้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน English for Office ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะ อาจารย์ชื่ออาจารย์ปรียาภาวังมณี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชพัฒเชียงราย หลายคนคงเห็นชื่อรายวิชาแล้วนะคะ สงสัยไหมคะว่าทำไมจะต้องเป็นภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงานค่ะ ในวงงานหลายๆ สาขาอาชีพต่างๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้นะคะ เป็นยุคไทยแลนด์4.0 หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ เชื่อว่าทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปติดต่อ กิจธุระกับสำนักงานของหน่วยงานนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหน่วยงานนั้น ๆ ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ หรือตัวผู้เรียนเองนะคะ ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานกับบริษัทต่างชาติ ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก วิชานี้นะคะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นะคะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน แล้วท่านเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วก็ชีวิตการทำงานได้ เนื้อหารายวิชานี้ผู้สอนเองได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ในส่วนของภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วนะคะ วิชานี้นะคะมีทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ในสัปดาห์แรกในบทเรียนที่ 1 นะคะ First day at work บทเรียนที่ 2 Office Supply and Equipment บทเรียนที่ 3 Working with Foreigner and บทที่ 4 Telephone English และในแต่ละบทมีบททดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และหากผู้เรียนเองมีคำแนะนำหรือข้อสงสัย ผู้เรียนสามารถอภิปรายผ่านช่องทางสื่อสารได้นะคะ Thank you.